วันนี้นะฮะอาจารย์โอมจะพาเพื่อนๆนะครับ มาเจาะลึกตัวฟีเจอร์และเครื่องเกมคอนโซล ที่เป็นที่นิยมอีก 1ตัวนะครับคือ PlayStation 5นั่นเองครับซึ่งมีการเปิดตัวกันขึ้นในวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมานั่นเองครับ วันนี้นะฮะเราจะไปเจาะลึกฟีเจอร์ของมันกัน แต่ก่อนจะไปนะครับกด Subscribe กดปุ่มกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับคอนเทนต์ดีๆ จากช่องอาจารย์โอมนะครับในอนาคตอย่าลืมกดให้กันด้วยนะครับ ตัวแรกนะครับเป็น CPU ครับก็ใช้ตัวประมวลผลของ AMD Sense 2 นะครับที่มีหน่วยประมวลผลอยู่ที่ 8 คอ3.5กิกะเฮิรตซ์ครับซึ่งการประมวลผลของภาพเนี่ยออกมาได้อย่างสมจริง และก็มีมิติมากๆ เลยนะครับส่วนทางเมมโมรีนะครับใช้ 16กิกะไบต์ครับเป็น GDDR6 นะครับก็มีความเพียงพอต่อการใช้งานในการรันโปรแกรมต่างๆ แน่นอนนะครับส่วนทางด้านของ storage ครับก็จะใช้เป็น custom 825 g b SSD นะครับ ซึ่งสามารถที่จะปรับแต่งนะครับ ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานนะครับและแน่นอนครับผม ด้วยความที่มันเป็น SSD นะครับ มีความเร็วในการอ่านเขียนถึง9 g b นะครับ ซึ่งเพียงพอต่อการโหลดฉากสวยๆ ฉากใหญ่ๆ หรือแม้กระทั่งกราฟิกดีๆ แน่นอนนะครับ ตัวต่อไปนะครับผมก็จะเป็นของ Remove Storage นะครับ ซึ่งสามารถที่จะใส่เป็น M.2 นะครับ เป็น SSD เพิ่มเติมได้หรือว่าจะใช้เป็น External Hard Disk นะครับมาต่อเพิ่มเติมได้เช่นกันนะครับเพื่อเพิ่มความจุของตัวเครื่องนั่นเองครับ ส่วนตัว DisplayPort นะฮะก็สามารถที่จะรันโปรแกรมได้สูงสุดถึง 4K 120 FPS เลยทีเดียวนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าตาของเราเนี่ยจะได้ เห็นคุณภาพของตัวเกมเนี่ย ชัดแจ๋วแหววเหมือนกับภาพจริง ๆ ที่ถ่ายออกมาเลยครับ ทางด้านของกราฟิกนะฮะก็จะใช้เป็น Custom RDNA 2 นะครับ เป็น AMD chipset นะครับ ที่ให้ความแรงถึง 10.24 t e r a f l o p นะครับ และยังมีการปรับ GPU และ CPU ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานอีกด้วยครับ ทางด้านของ Sound Card นะครับก็จะใช้เป็น Custom Template Engine 3D Audio นะครับ ซึ่งมีระบบเสียงแบบ 3 มิติครับ ที่ให้ความคมชัดของเสียงนะครับ แล้วก็มีมิติของเสียงเหมือนเราไปอยู่ในสถานการณ์นั้น ๆเองเลยครับ ทางด้านของ DisplayPort นะฮะก็จะใช้เป็น HDMI 2.1 ครับ ผมให้ความเร็วในการต่อพ่วงหน้าจอแน่นอนนะครับ ทางด้านของจอยคอนโทรลเลอร์นะฮะก็จะใช้เป็นเทคโนโลยี Dual Sense ครับ มีระบบสั่นแบบแฮปติกครับ ที่จับการสั่นได้อย่างแม่นยำ และมีไมโครโฟนในตัวด้วยครับ มาดูสเปคและราคาของเครื่อง PS5 หรือ PlayStation 5 กันนะครับ สำหรับสเปคของ PS5 หรือ PlayStation 5 เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน 2 รุ่น คือ รุ่นที่สามารถใส่บูเรออปติกดิสได้นะฮะหรือตัวใส่แผ่น CD ได้นั่นเองนะครับก็จะมีอีกหนึ่งราคา และก็อีกหนึ่งราคาคือ เฉพาะดิจิตอลดาวน์โหลดเท่านั้นไม่สามารถใส่แผ่นได้นะครับคือถ้ามีแผ่น เกม PS4 นะฮะหรือ PlayStation 4 ก็ไม่สามารถที่จะใส่เล่นใน PlayStation 5 ได้นะครับถ้าซื้อเป็นรุ่นดาวน์โหลด only นะฮะ ตอนนี้นะครับ ราคาของ 2 รุ่นนี้ ยังไม่มีการเปิดเผยกันมาอย่างแน่นอนนะครับ ก็จะมีการคาดการณ์กันว่าสูงถึง 500 เหรียญ US ดอลลาร์เลยทีเดียวแต่ว่า เวลาเปิดตัวจริงๆเนี่ยอาจจะต้องดูราคาของเครื่องเกมคอนโซลค่ายอื่นก่อน แล้วก็จะมีการปรับราคาเหมาะสมที่สุดนะครับแล้วจะเปิดเผยกันอีกตัว และคาดการกันว่านะฮะจะมีการจำหน่ายจริงๆนะครับที่ปลายปีนี้หรือประมาณต้นปี 2021 นั่นเองนะครับผม เอาตรงๆเนี่ยเสื้อไม่มีสปอนนะครับ แต่ถ้าเข้าก็ไม่รังเกียจ